สวัสดีครับไซคลิงเทรดเดอร์ครับใส่ถุงมือคนละด้านเลยนี่ถุงมือดูกันคนละคราวันนี้เราอยู่ที่สวนแม่นิ่มครับ หลังจากไม่ได้ปั่นมา ผมเกือบเดือนผมครึ่งเดือน เดี๋ยวจะลองดูวันนี้เราจะไปไหนไกล คงไปไม่ไกลครับรถงอนเงินงอนเงินแล้วกันรถก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ คนก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย เดี๋ยวดูว่าเราจะไปได้ไหนได้ไกลสักแค่ไหนครับ ตอนนี้อากาศดีครับ แต่แดดร้อนแล้วครับปลาาย สายมากแล้ว8ปดโมงยังไม่ไปไหนเลยครับ เราสาออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนป่านนี้8ปดโมงตอนนี้8ปดโมงครึ่ง สวนแม่นิ่มเลยครับ นี่ครับบรรยากาศสวนแม่นิ่มเป็นจุดสตาร์ทของนักแข่งครับฝันครับอีกหน่อยเราจะมาสตาร์ทที่นี่กันเยอะๆครับ かっ เหนื่อย5โลพอละ ไปไปไป ต่อ ไป ต่อหนาวมากครับวันนี้หนาวมากเลยอุณหภูมิเท่าไหร่ครับ บันมาตอนเช้าเนี่ย 18ครับโอ้โห ยังมาอยู่ภาคเหนือยังมาอยู่เชียงใหม่ อันนี้เสียงเหมือนคนไม่สบายเลยเนี่ย เฮ้ย สบายดี ไม่มีโควิดรถใหญ่รถใหญ่เตะใจไปแล้ว บรรยากาศที่ร้านสวนแม่นิ่มครับ ที่เรากลับมาแล้วร้านสวนแม่นิ่ม บอกว่าต้องร้อนๆนะอัด20 กรัมอ่ะ ไม่อัดจนเครื่องจะระเบิดใช่อัด10แปดถึงสามเนื้อ นักั่นเราครัก็บก็ร้านเปิดวันที่9นะครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับปั่นจักรยานมากินฟรีครับ ตอนนี้เจ้าของกู้หนี้ร้อยละยี่แล้วนะครับตอนนี้เราเราเราเราทีมวินดี้มากินฟรีครับแต่เราคิดแต่ค่าแก้ว จักรยานมากินฟรีครับ ค่าจอดจักรยาน200ไปชิมหายได้กินฟรีกินเกินร้านเปิดวันที่200ร้านเปิดร้านเปิดวันที่เก้าครับแฟนดโอเพนนิ่งเชิญครับเชิญทุกคนครับนายคิด200 กอนไี่กินกาแฟสั่งน้ำอะไรนะก็ดูหน้ากาแฟแล้ว ไม่มานี่นี่นี่อันนี้อันนี้เกรดทำให้กินอร่อยมากได้จัดไป